您好，我们今天要离开普吉了。好的，您们现在退房吗？是的，请您们在大堂稍等一会儿。我们的飞机将在六小时之后起飞，所以我们能把行李先寄放在酒店两个小时吗？没问题的，女士。您们两个小时之后回来取行李，对吗？是的，谢谢您。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 แปลว่า สวัสดีค่ะ เราจะเดินทางออกจากภูเก็ตวันนี้ค่ะคำว่า你好แปลว่า สวัสดีคำว่า我们แปลว่า พวกเราคำว่า今天แปลว่า วันนี้คำว่า要แปลว่า ต้องการ离开แปลว่า ออกจากหรือไปจากคำว่าภูจีแปลว่า ภูเก็ตคำว่า了 แปลว่าแล้ว สำหรับประโยค好的你们现在退房吗แปลว่า ถ้าคุณลูกค้า คุณลูกค้าจะคืนห้องเลยไหมคะคำว่า好的แปลว่าดีหรือโอเคคำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่านคำว่า现在แปลว่าเดี๋ยวนี้หรือตอนนี้คำว่า退房 แปลว่าคืนห้องหรือเช็คเอาท์คำว่ามาแปลว่า ไม่ สำหรับประโยค是的แปลว่า ใช่หรือถูกต้อง เป็นการตอบรับในภาษาจีน สำหรับประโยค请你们在大堂 เจ้าติงยีเฟยแปลว่า คุณลูกค้าคอยที่ล็อบบี้สักครู่หนึ่งก่อนนะคะคำว่าชิงแปลว่าเชิญคำว่านิมนแปลว่าพวกคุณคำว่า在แปลว่าที่คำว่า大堂แปลว่าห้องโถง ความหมายตามตัวอักษรในภาษาจีนคือ ใหญ่ ห้องคำว่า ชาแปลว่าครู่คำว่า等แปลว่ารอคำว่า一会แปลว่าพักหนึ่งสำหรับประโยค我们的飞机将在六个小时之后起飞แปลว่า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 แปลว่าชั่วโมง สำนวน在六个小时แปลรวมกันได้ความว่า ใน 6 ชั่วโมงคำว่า之后แปลว่าหลังจากนี้คำว่า起飞แปลว่าขึ้นบิน สำหรับประโยค所以我们能把行李先寄放在酒店两个小时吗แปลว่า ดังนั้นเราฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมสักสองชั่วโมงได้ไหมครับ คำว่า所以แปลว่าดังนั้น คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า能แปลว่าสามารถ คำว่า把แปลว่าเอา คำว่า行李แปลว่าสัมภาระ คำว่า先แปลว่าก่อน คำว่า寄放แปลว่าฝากวางหรือส่ง คำว่า在แปลว่าที่ คำว่า 酒店แปลว่าโรงแรมคำว่า两个แปลว่าสองหน่วยคำว่า小时แปลว่าชั่วโมงคำว่า吗แปลว่าไหมสำหรับประโยค没问题的女士你们两个小时之后回来取行李对吗แปลว่า ไม่มีปัญหา อีกสองชั่วโมงจะมารับใช่ไหมคำว่า没 แปลว่าไม่มีคำว่าัทีแปลว่าปัญหาคำว่าเ的แปลว่าของคำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิงคำว่า你们แปลว่าพวกคุณหรือพวกท่านคำว่า两แปลว่าสองคำว่าเกแปลว่าหน่วยคำว่า小时แปลว่าชั่วโมงคำว่า之后 แปลว่าหลังจากนี้คำว่า回来แปลว่ากลับมาคำว่า取แปลว่ารับคำว่า行李แปลว่าสัมภาระคำว่า对แปลว่าถูกต้องคำว่ามาแปลว่าไหมสำหรับประโยค是的谢谢您แปลว่า ถูกต้องหรือใช่ ขอบคุณ